สำหรับในการทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่นนะครับ เราก็จะเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ซึ่งเราสามารถที่จะ แทรกข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้บุคคลอื่นได้รับทราบในประเด็นที่เราอยากที่จะสื่อสารหรือว่าอยากจะชี้แจงลงไปในสไลด์ได้นะครับ ก็สำหรับวิธีการนะครับ เราก็ มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ ในการแทรกข้อคิดเห็นก่อนอื่นนะครับ ให้เราทำการคลิกเลือกวัตถุที่เราต้องการนะครับ ก็อย่างเช่นเดี๋ยวจะใส่ข้อคิดเห็นให้กับตัวกราฟตัวนี้นะครับ จากนั้นก็คลิกที่แท็บเมนูรีวิวนะครับด้านบนตรงนี้ ร็จแล้วก็คลิกปุ่ม new comment ตรงนี้นะครับ สังเกตด้านขวามือนะครับ ก็จะมีกล่องมาให้เราป้อนข้อคิดเห็นลงไป ในส่วนของที่แผ่นสไลด์นะครับ ก็จะมีเป็นของเครื่องหมายคำพูดขึ้นมา ก็สามารถที่จะพิมพ์เข้าไปได้นะครับ สังเกตดูนะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็คลิกบริเวณว่างๆก็ได้ ทีนี้ลองดูด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับ ในประเด็นนี้กับผู้ใช้งานท่านอื่นได้นะครับ ในกรณีที่มีผู้ใช้งานท่านอื่นพิมพ์ข้อคำถามหรือข้อสงสัยกลับมา เราก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ตรงนี้ เดี๋ยวจะทดลองสร้างอีกข้อคิดเห็นหนึ่งนะครับ กับวัตถุชิ้นนี้แล้วกันนะครับ เหมือนเดิมครับคลิกที่วัตถุจากนั้นก็คลิก new comment สังเกตดูนะครับ ก็จะมีคอมเมนต์ใหม่ขึ้นมา ที่เป็นงานก็เช่นกันนะครับ ตรงนี้คอมเมนต์ที่กำลังแอคทีฟอยู่ อันนี้ก็คอมเมนต์ก่อนหน้าก็จะเป็น สีขาวโปร่งนะครับ สังเกตนะครับ อ่า มันจะแอคทีฟตัวข้อคิดเห็นที่เรากำลังใช้งานอยู่นะครับ ทีนี้ในกรณีที่เราต้องการกลับมาแก้ไขตัวข้อคิดเห็นของเราก็ เราสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับ ก็เหมือนกันนะครับก็สมมติ ไม่ได้โชว์ไว้นะครับ ในส่วนของรีวิวตรงนี้ เราสามารถที่จะคลิกตัว โชว์คอมเมนต์ตรงนี้ได้ หรืออคลิกตรง รูปตรงนี้ก็ได้นะครับ สมมุติต้องการแก้ข้อคิดเห็นตรงนี้ เพิ่มเติมลงไป ก็ให้ทำการคลิกตรงข้อคิดเห็นแล้วก็พิมพ์ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไปได้ สร็จแล้วนะครับอันนี้ในส่วนของการ เพิ่มข้อคิดเห็น ทีนี้ในกรณีที่เราต้องการลบบ้าง เราก็สามารถที่จะลบข้อคิดเห็นตัวนี้ ไปได้เหมือนกันนะครับ ก็วิธีการก็เหมือนเดิมครับ ไปที่เมนูแท็บรีวิว ตรงนี้ จากนั้นก็คลิกตรง ดีตรงนี้นะครับ สังเกตดูจะมีดับดาวให้เราคลิกเลือก อ่าทดลองคลิกเข้าไป ก็สามารถที่จะกด delete ข้อคิดเห็นตรงนี้ได้ หรือจะทำการ delete all comment นะครับตรงนี้อ่าก็เป็นการลบข้อคิดเห็นทุกตัวบนสไลด์ ในแผ่นที่เราเลือกนะครับ ในกรณีที่ต้องการลบข้อคิดเห็นทั้งหมด ก็ให้คลิก ตัว ด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็คือ delete all comment and link in this presentation นะครับ ก็คือจะเป็นการลบข้อคิดเห็นทั้งหมดออกไปอ่าอีกวิธีหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะกดกากบาทตรงนี้เพื่อลบได้เหมือนกันนะครับ สมมุติ จะลบทั้งหมดเลยในสไลด์นี้ก็กดสังเกตดูนะครับข้อคิดเห็นของเราก็จะหายไป อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการจัดการเกี่ยวกับข้อคิดเห็น สามารถเพิ่มแก้ไขแล้วก็ลบข้อคิดเห็นได้นะครับที่แท็บเมนูรีวิว